สำหรับประโยค这真是一个很美的博物馆你告诉我们的信息非常有趣แปลว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยมากข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมากคำว่า这แปลว่านี่คำว่าเจนแปลว่าจริงๆคำว่า是แปลว่าคือหรือเป็นคำว่า一个แปลว่าหนึ่งแห่ง คำว่า很แปลว่ามาก คำว่า美แปลว่างดงาม คำว่า的แปลว่าของ คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค你告诉我们的信息非常有趣แปลว่า ข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมาก คำว่า你แปลว่าฉัน คำว่า เกาสู่แปลว่าบอกหรือแจ้งคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของ信息แปลว่าข้อมูลหรือข่าวสารคำว่า非常แปลว่าอย่างยิ่งคำว่า有趣แปลงตรงๆว่ามีสนใจ ในที่นี้คือน่าสนใจ สำหรับประโยค感谢您的赞美แปลว่า ขอบคุณค่ะที่ชมคำว่า感谢แปลว่ารู้สึกขอบคุณคำว่านแปลว่าคุณหรือท่านคำว่า的แปลว่าของคำว่า赞美แปลว่าชื่นชม